มีข่าวลือล่าสุดว่า iMac จะมีการปรับปรุงใหม่นะครับในงาน WWDC ปี 2020 นี้ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงนี้กันว่ามีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างไปชมกันครับ คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ iMac กันบ้าง iMac นี่ไม่ได้มีการปรับโฉมใหม่มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับสำหรับดีไซน์ของ iMac ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับดีไซน์นั้นยังคงใช้ในลักษณะคล้ายเดิมที่ทาง Apple ไม่ได้มีการรีดีไซน์ หรือว่าการ ปรับปรุงด้านดีไซน์ครั้งใหญ่ให้กับตัว iMac นะครับ ก่อนหน้านั้นครับมีการเปิดตัว iMac Pro ซึ่งมีการปรับสเปคภายในพร้อมกับเปลี่ยนแปลงภายนอก นั่นก็คือในเรื่องของสี แต่ว่าในรูปแบบทั้งหน้าจออะไรต่างๆ ก็จะยังลักษณะมีความคล้าย ๆ เดิมนะครับ สเปคภายในของ iMac Pro ตัวนั้นก็จะมีการใช้ CPU ที่เป็น Xeon นะครับ รองรับการทำงานแบบ Multitask ได้มากขึ้นนะครับ คราวนี้มาดูรายงานล่าสุดเกี่ยวกับตัว iMac ตัวนี้ ที่บอกว่าอาจจะได้เห็นการเปิดตัวใหม่นี้ในงาน WWDC ในวันที่ 22 มิถุนายนที่กำลังจะถึงนับเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับข่าวลือชิ้นนี้คนที่เผยข้อมูลก็คือ Sonny Dixon ถ้าใครยังจำผู้ชายคนนี้ได้ เขาเคยเป็นคนที่โพสต์ข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone โอเค ล่าสุดครับ Sonny Dixon ได้โพสต์ว่าบอกว่า New iMac ตรงเนี้ย จะมาในงาน WWDC ครั้งนี้นะ การดีไซน์นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ iPad Pro โดยหน้าจอจะใช้ขอบจอที่บางลงนะครับ ถ้าเราได้เห็น iPad Pro ในปี 2018 หรือว่าปี 2020 รุ่นปัจจุบันที่ทาง Apple กำลังเปิดขายอยู่นะครับะขอบจอของทาง iPad Pro นั้นจะมีขนาดเล็กนะครับเท่ากันหมดเลย และยังมีการซ่อนพวก Face ID แล้วก็กล้องหน้าเอาไว้ในบริเวณตรงนั้น ในระบบภายในจะใช้ชิป T2 T2 ชิปตัวนี้เป็นชิปที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับฮาร์ดดิสสมมุติว่า เครื่องนี้ถูกโจรกรรมไป ถ้าจะถอดฮาร์ดดิสออกไปแล้วก็ไปเสียบเครื่องอื่นก็จะไม่สามารถทำได้นะครับ เพราะว่าชิปตัวนี้จะทำการเข้ารหัสข้อมูลเอาไว้นะครับ ต่อมาครับในฝั่งของกราฟิกการ์ดจะใช้เป็น AMD เป็นการ์ดจอรุ่นใหม่จากทาง AMD และข้อมูลที่สำคัญอีกจุดนึงก็คือ iMac ในปี 2020 นี้จะทำการตัด Fusion Drive ออกนะครับ Fusion Drive คืออะไร จะเป็นการทำงานของระบบฮาร์ดดิสอยู่ 2 ประเภท ก็คือ ระบบการบูตหลักเข้าตัวเครื่อง การเก็บ OS จะทำการเก็บไว้บน solid state drive หรือว่าที่เราคุ้นชื่อกันใน SSD นั่นนะครับ แต่ว่าในพวกเก็บข้อมูลต่างๆ ครับ พวกไฟล์ต่างๆ ที่เราใช้งานจะถูกเก็บไว้บน ฮาร์ดดิสที่เป็นจานหมุน ข้อดีของ Fusion Drive คือได้ความเร็วจาก SSD ในการบูตในการตอบสนองการทำงาน แล้วก็ได้ความจุที่สูงจากฮาร์ดดิสจานหมุน ซึ่งฮาร์ดดิสจานหมุนตัวนี้นะครับราคานั้นจะถูกกว่า SSD ค่อนข้างที่จะมาก แต่ว่าข้อจำกัดของฮาร์ดดิสแบบจานหมุนก็คือ เข้าถึงข้อมูลนั้นได้ช้ากว่า SSD ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เอาเป็นว่า ยังไงซะถ้าใครต้องการที่จะซื้อ iMac ในช่วงนี้ แนะนำว่าให้รอชมกันในงาน WWDC ปี 2020 กันก่อนนะครับว่าจะมีการปรับปรุงใหม่ตามข่าวลือแบบนี้หรือเปล่า ซึ่งเราก็เหลือเวลาประมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้นครับก่อนที่จะถึงงานนี้ ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามรุ้นกันว่าจะมีอะไรให้ได้เห็นกันบ้าง ส่วนในเรื่องของ CPU นั้น ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Apple พยายามจะเปลี่ยนจาก CPU ของ Intel มาเป็น CPU ของ ARM ซึ่งข่าวนั้นบอกว่าน่าจะยังไม่ใช้ในปีนี้นะครับ เร็วสุดน่าจะเป็นช่วงประมาณปีหน้า ดังนั้น iMac รุ่นนี้ คิดว่าก็น่าจะยังใช้ CPU ที่เป็น Intel อยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับ iMac ในปี 2020 นี้ เดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของเรานะครับผมต้อมไอมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.